เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะคะ วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาสมัครเว็บเล่นสล็อตออนไลน์ผ่าน t o m น n ่ y Wallet กันแบบง่ายๆนะคะ วันนี้จะพามาสมัครกับเว็บ G2G 288นะคะซึ่งเป็นเว็บที่เขาเพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะคะกำลังมาแรงมากๆเลยเนาะใหม่แบบใหม่กิ๊กเลยเนาะรองรับทั้งธนาคารแล้วก็ t o m น n ่ y Wallet นะคะ เขาเป็นเว็บแบบระบบออโต้นะคะโอเค อ่ะอันดับแรกเนาะเพื่อนๆ ก็แอดไลน์มาที่ @g2g288 นะคะ หรือว่าจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเมื่อเด้งมาสู่หน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็กดคำว่าสมัครสมาชิกได้เลยนะคะ ตัวข้างบนเนาะแล้วทีนี้นะคะเขาก็จะให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะ เพื่อนๆก็กรอกไปให้ครบเลยนะคะ จะเป็นเบอร์ wallet หรือว่าเป็นเบอร์เครือข่ายอื่นก็ได้นะคะ ถ้ากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนๆก็กดคำว่าต่อไปได้เลยนะคะ อ่ะ ข้อมูลต่อไปนะคะเขาก็จะให้เรากรอกว่าเราจะสมัครผ่านธนาคารอะไรเบอร์เอเลขบัญชีอะไรชื่อจริงนามสกุลอะไรนะคะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะสอนสมัครผ่านทูมานี่วอลเล็ตใช่ไหมเพื่อนๆก็กดติ๊กเลือกธนาคารนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็จะมีบัญชีทูมานี่วอลเล็ตเนาะส่วนเลขบัญชีนะคะเพื่อนๆก็ใส่เป็นเบอร์วอลเล็ตนะคะแล้วก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลไปนะคะ ถ้ากรอกครบหมดทุกช่องทางแล้วนะคะ ก็กดคำว่าต่อไป ข้อมูลอันถัดมานะคะ ก็คือเขาจะให้เราติ๊กว่า รู้จักเว็บนี้จากช่องทางไหนนะคะ รหัสเข้าเล่นก็คือพินสีหลักนะคะ จะเป็น 1 2 3 วันเกิด หรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะลายไอเดีเนาะแล้วก็แคปชั่นนะคะเพื่อนๆก็ใส่ไปให้ครบเลยเนาะถ้าใส่จนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็กดติ๊กคำว่าสมัครสมาชิกได้เลยจ้า นี่เขาก็จะบอกว่าสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นนะคะ เราก็กดติ๊กคำว่าเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะ ก็กรอกเบอร์โทรแล้วก็รหัสเข้าเล่น 4 หลักนะคะเสร็จเรียบร้อยก็กดคำว่าเข้าสู่ระบบได้เลย โอเค เราก็เข้ามาอยู่ที่เว็บ G2G 288 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เหมือนเว็บทั่ว ๆ ไปเลยนะคะ ที่แบบว่าเขามีเกมให้เลือกเล่นมากมายเนาะก็โอ้โหเยอะมากๆจริง ๆ ก็ตัวนี้ก็จะมีบาคาร่าเกมไพ่สล็อตกีฬาหวยนะคะ แต่ว่าตัวแรกที่เราจะแนะนำเลยนะคะ ก็คือตัวแนะนำเพื่อนนะคะ สำหรับใครนะคะที่เป็นสายเชิญชวน หรือว่าไม่มีต้นทุนไม่มีงบในการเล่นนะคะ ก็สมัครเข้ามาได้เหมือนกัน สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ก็ก๊อปลิงก์ตรงนี้เนี่ย เอาไปแชร์ต่อนะคะ คนที่เขามาเล่นต่อจากเรานะคะ ไม่ว่าเขาจะได้หรือว่าเขาจะเสียเนาะเพื่อนๆก็จะได้รับตรงนั้น1%อยู่ดีนะคะ ถือว่าแบบโอ้โห สบายมากๆ นะคะเพียงแค่ก๊อปลิงก์ไปแชร์ต่อผ่าน Facebook IG Twitter อะไรไงก็แล้วแต่นะคะ เราก็นั่งรอรับตังค์เฉยๆก็พอแล้วนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะที่จะพูดถึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือฝากเงินถอนเงินนั่นเองนะคะ ก็คือถ้าหากว่าเพื่อนๆจะไปเล่นอะไรยังไงก็แล้วแต่จะต้องมาทำการเติมตังฝากตังเข้ามาก่อนนะคะ อยากจะบอกว่า เพื่อนๆจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะคะ 10 บาท 20 บาท 30 40 50 60 70อะไรไงก็แล้วแต่นะคะ เติมเข้ามาได้เลยเนาะส่วนการถอนเงินนะคะเขาบอกว่าจำนวนการถอนก็คือ 88 ครั้งต่อวัน เพื่อนๆจะถอนเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าห้ามเกิน 20,000บาท แล้วก็ห้ามเกิน 88 ครั้งต่อวันนะคะ ใช้ไปเลยจ้าให้ครบโคต้าไปเลยถอนทีละบาท2บาทอ่ะโอเค ตัวต่อไปนะคะที่จะแนะนำก็ ฝากถอนไปแล้วเนาะแนะนำเพื่อนไปแล้วงั้นก็ต้องเป็นเกมแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะเน้นๆไปที่ตัวสล็อตเลยกดติ๊กมาที่สล็อตเลยนะคะตัวสล็อตเนี่ยก็จะมีค่ายให้เลือกเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็น XOPG นู่นนี่นั่นนะคะตัวแรกที่จะให้ดูก็คือ XO นะคะคือมีเกมให้เลือกเล่นเยอะมากๆเลย แล้วจะมีเกมเกมหนึ่งที่ทุกคนชอบเล่นกันมากก็คือ โรมานั่นเองนะคะ ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่งบน้อยทุนน้อยนะคะ ใครอยากจะมาลองเล่นก็มาลองเล่นกันได้นะคะ โรมาอยู่ในค่าย XO นะคะ แล้วก็จะมีเกมตัวสล็อตอื่นๆให้เลือกเล่นนะคะ แล้วก็จะมีผสมพวกยิงปลามาด้วยเนาะอ่ะ ตัวต่อไปนะคะก็ขอข้ามไลฟ์สองสองไปเป็น PG เลยก็แล้วกันนะคะ เพราะว่าตัว PG อ่ะมันภาพสวยเขาชอบเล่นมากๆ แล้วก็มีตัวใหม่มาอีกแล้วนะคะ มาใหม่แบบบ่อยมากๆ ใครที่ชอบเล่นในค่าย PG ชอบแบบภาพสวยๆ เลยนะ อ่ะก็ลองเจ้าตัวนี้นะคะ ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหมือนโรมานะคะ มีไคเชนวินนู่นนี่นั่นก็คือมีเยอะมาก ๆ ก็ประมาณนี้เนาะอ่ะตัวต่อไป ไปดูที่อาร์คมีเบ็ดกันละกันนะคะ ตัวนี้ก็ใช่ย่อย มีเกมให้เลือกเล่นมากมายเหมือนกันนะคะ Little Cookie อันนี้เขาเคยเล่นนะแบบแตกดีมากๆ ใครที่อยากจะลองก็มาลองกันดูได้นะคะ อ่ามีอะไรอีกจอมยุทธแพนด้าโอ้โห บาผลไม้ เยอะ คือมันมีเยอะมากๆเลยทุกคน มันไม่รู้ว่าจะพูดยังไง อ่ะ แอดไลน์มาที่ RGG 288 นะคะแล้วก็สมัครมาเล่นได้เลยเนาะอ่ะทีนี้เราไปดูบาคาร่ากันลกันนะคะ บาคาร่าก็จะเป็นเหมือนพวกสล็อตเลยนะคะ ที่จะเป็นค่ายใหญ่ๆแล้วก็จะมียิบย่อยอยู่ข้างในเนาะเขาจะไม่กดเข้าไปนะคะ ใครที่อยากมาลองเล่นก็มาเล่นกันดูได้เนาะอ่ะ ตัวต่อไปก็คือเกมไพ่นะคะ เกมไพ่ก็จะมีเกมพวกไพ่แข่งบิงโก บาคาร่า ปั่นแปะป๊อกเด้ง ยิงปลาเสือมังกรโอ้โหคือมีเกมเยอะมากๆ ใครที่ชอบเล่นเกมแบบแนวหลากหลายนะคะ ภาพแบบน่ารักน่ารักก็คือเชิญตัวนี้เลยจ้า แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกีฬากับหวยใช่ไหมซึ่งเขาก็ขอไม่กดเข้าไปดูก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆน่าจะรู้เนาะชื่อทนโทมากกีฬาหวยอ่ะ โอเค ก็ประมาณนี้นะคะอ้าลืมบอกไป มีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะคะ มุมขวาล่างก็คือคำว่าติดต่อนั่นเอง ถ้าหากเพื่อนเติมตังเข้ามาแล้ว แล้วทีนี้มันไม่เข้าหรือว่าเกิดเหตุเอซิเกิดเหตุอุบิเหตุอะไรต่างๆนานานะคะ ก็กดปุ่มตรงนี้นะคะ แล้วก็ไปสอบถามแอดมินได้เลยนะคะ แอดมินเขารอตอบ 24 ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะ อ่ะโอเค จบจริงๆแล้วนะคะ ใครที่ยังไม่เข้าใจว่าสมัครยังไงนะคะ ย้อนคลิปกลับไปดูได้ หรือว่าจะ ดไลน์ไปสอบถาม แอดมิน แบบนั้นก็ได้นะคะ โอเค เขาก็ขอจบคลิปเลยก็แล้วกันนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเขาคนนด้วยนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า บ๊ายบาย